เอาเพื่อนวันนี้ใจดีจะมาสอนทำซอสพาสต้านะคะ ขั้นแรกเราใส่กาลงไปค่ะ อันนี้เราใส่ลงไปแล้ว ขั้นที่ 2 ก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะ แล้วก็ใส่อันดับที่ 3 ก็ใส่แป้งลงไปค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะ คนเข้ากัน ใส่โลชั่นลงไปเลยค่ะ ใส่สบู่อาบน้ำลงไปค่ะ ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปค่ะ saya papa saya banyak